ครับเราจะลองมาทำเวิร์กช็อปกันนะครับ เวิร์กช็อปแรกที่เราจะทำเราเรียกว่าแอปพลิเคชันแมวเหมียว ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเริ่มต้น สำหรับผู้ที่ฝึกหัดทำโปรแกรม MIT App Inventor เป็นแอปพลิเคชันง่ายๆ ที่ทำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการในการทำงานของ MIT App Inventor โดยที่ลักษณะโปรแกรมจะเป็นโปรแกรมที่เมื่อผู้ใช้งานใช้นิ้วแตะ ที่หน้าจอของอุปกรณ์เคลื่อนที่ แล้วจะมีเสียง และทำให้อุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นสั่นได้ ก่อนที่เราจะทำแอปพลิเคชันให้เราล็อกอินเข้ามาในระบบของ MIT App Inventor ก่อนนะครับ เมื่อล็อกอินแล้วจะขึ้นหน้าจอ My Projects หรือโปรเจกต์ที่เราได้เคยสร้างขึ้นมา หากยังไม่เคยสร้างเลย หน้าจอนี้ก็จะไม่มีอะไรปรากฏนะครับ เริ่มการสร้างโปรเจกต์ให้เราไปที่แท็บโปรเจกต์ด้านบน คลิกแล้ว เลือกที่คำว่า start new project หรือการสร้างโครงงานใหม่นั่นเอง เมื่อคลิกแล้ว โปรแกรมจะให้เราตั้งชื่อของโปรเจกต์ ในที่นี้เราทำแอปแมวเหมียวก็ตั้งชื่อง่ายๆเลยครับว่า cat แล้วกดโอเค เมื่อกดโอเคแล้ว โปรแกรมจะทำการเข้ามายังหน้าจอ เพื่อทำการผลิตแอปพลิเคชัน ก่อนที่เราจะทำต่อไปนะครับ เราจะต้องทำการเปิดโปรแกรม AI Starter ก่อน เพื่อเชื่อมโยงระหว่างตัวโปรแกรม กับอุปกรณ์ของเรา เมื่อเราเปิดโปรแกรม AI Starter เรียบร้อยแล้ว เราก็กลับมาสู่หน้าจอ แอปพลิเคชันแมวเหมียวเราสามารถสร้างได้โดยใช้เวลาไม่นาน หลักการคือ เราสร้างปุ่มด้วยรูปภาพ แล้วก็ใส่รูปแมวลงไป จากนั้นโปรแกรมลงไปว่า ถ้าปุ่มถูกกดจะเกิดเสียงเหมียวขึ้นมา การสร้างแอปพลิเคชันนี้เราจำเป็นจะต้องใช้รูปภาพแมวและไฟล์เสียงเหมียว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ ในบทเรียน เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่สามารถหาได้ง่ายนะครับ เริ่มต้นเราจะต้องเลือกองค์ประกอบสำหรับใช้ในแอปพลิเคชันของเราก่อน โดยไปที่ Palette และแท็บ User Interface ครับ มองหาแท็บ Button หรือปุ่ม องค์ประกอบนี้จะอยู่ในหน้าต่างด้านซ้ายของจอภาพ คลิกที่ปุ่ม Button ค้างไว้แล้วลากลงมาวางบนสกรีน1 เราเรียกโดยรวมว่า viewer สังเกตว่าเมื่อเราวางปุ่มไว้ในหน้าจอแล้ว บริเวณของ component กับ properties จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่จะสามารถบอกคุณลักษณะของ component ที่เราวางไว้บนหน้าจอได้ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการเลือก component หรือองค์ประกอบที่สร้างไว้ เพื่อที่จะกำหนดคุณลักษณะในแอปพลิเคชัน ซึ่งตอนนี้เรากำหนดปุ่มไว้ 1 ปุ่ม ที่ต้องการก็คือ จะให้ปุ่มนี้มีการแสดงผลเป็นรูปภาพ ให้เราไปที่หน้าต่างของ property มองหาแถบที่ชื่อว่า image แล้วคลิกลงไป จะปรากฏว่าไม่มีรูปอะไรขึ้นมาเลย เราต้องทำการอัปโหลด ไฟล์ขึ้นไปก่อน การอัปโหลดไฟล์ให้คลิกที่ปุ่ม อัปโหลด เลือกไฟล์ที่เรา ต้องใช้นะครับ เมื่อเลือกไฟล์เสร็จแล้วให้กดโอเค ภาพที่เราเลือกจะแสดงผลในหน้าจอของสกรีนเป็นรูปแมวเหมียว จะเห็นว่ามีคำว่า text for button 1 ปรากฏตรงกลาง หากเราต้องการจะลบออกให้ไปที่หน้าต่าง properties มองหาปุ่ม text นะครับ แล้วทำการลบออก ก็จะหายไป ต่อมาเราลองใส่ตัวอักษรลงไปนะครับ โดยการใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Label วิธีการเหมือนเดิมครับ ลากลงมาวาง พิมพ์ลงไปครับ การพิมพ์นี่ไม่สามารถพิมพ์ลงไปตรงๆได้นะครับ จะต้องมาตั้งค่าใน property คลิกที่ปุ่ม text for label 1 แล้วมาดูที่ ช่อง text นะครับ พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไป ผมจะพิมพ์ว่า love me นะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จปุ๊บ เราสามารถตั้งค่า ความหนา ความเอียง ขนาดของตัวอักษรต่างๆได้ จากช่อง property ครับ ขั้นตอนต่อมาการเพิ่มเสียง ให้เราไปที่แท็บที่มีชื่อว่ามีเดียคลิก มองหา องค์ประกอบ Sounds ลากและวางลงบนสกรีน Sound จะมีลักษณะของ Non-Visible Component คือองค์ประกอบที่ไม่แสดงผลบนหน้าจอ แต่จะแสดงผลอยู่ด้านล่างครับ เมื่อเราลากไอคอน Sounds ลงมาแล้ว เราต้องทำการตั้งค่าว่า Sounds จะให้มีเสียงอะไร โดยที่ไปที่ Source คลิกที่ Source แล้วทำการอัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์ที่เราจะทำการอัปโหลด เมื่ออัปโหลดเสร็จ ในช่อง source จะมีชื่อของไฟล์เสียง ในที่นี้ผมใช้ไฟล์ mp3 หรือ mp3 นะครับ เพื่อความเล็ก เราจะสามารถใช้ไฟล์เสียงได้หลากหลายรูปแบบ ตอนนี้เราจะมีองค์ประกอบคือ ปุ่มนะครับ ตัวอักษรและเสียง ครบ ตามที่เราต้องการ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการโปรแกรม โดยใช้ Block Editor ครับ